ครับผม สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการปักนะครับ การปักตัวนี้เป็นปักการปักตัวหนอนนะครับ หลักการทำตัวหนอนนะครับ เราแทงขึ้นจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับ เราเข็มวางบนผ้านะครับ แล้วก็หมุนนะครับ1รอบ2 3 4 5 แล้วก็ดึงให้ชิดกันนะครับ ดึงให้ชิดกัน เอามือกดเอาไว้นะครับ กดเอาไว้อย่างนี้ แล้วเราก็ดึงนะครับ เราต้องดึงมืออย่าปล่อยนะครับ เราดึงเอาไว้นะครับ ก็จะได้นะครับทักษะของการปักทึบเป็นตัวหนอนนะครับตัวหนอนนี่เราจะทำเป็นดอกกุหลาบ นี่คือเกสรอันดับต่อมาแล้วก็แทงจากด้านข้างขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เข็บวางบนผ้านะครับ แล้วก็1พันหัวเข็ม2 3 4 5 แล้วก็ดึงลงมา เอามือกดเอาไว้นะครับ มือกดเอาไว้อย่าเพิ่งปล่อย ต่อจากนั้นเราก็ดึงนะครับ เราก็ดึงนะครับเดี๋ยวนะครับ แล้วก็นะครับ เป็นด้านที่ 2 นี่ด้าน3ปุ๊บนะครับ เราก็แทงจากด้านล่างขึ้นไปนะครับ เราเข็มวางบนผ้านะครับ แล้วก็หมุน5รอบ1 2 3 4 5 นะครับ 5 เอามือกดเอาไว้ แล้วก็ดึงให้ตึง นะครับ แล้วก็แทงกลับไปที่เดิม นะครับ อันดับต่อมา นะครับ แล้วก็แทงขึ้นมา นะครับ เอาเข็มวางบนผ้า แล้วก็หมุน5รอบ 1 2 3 4 5 แล้วก็ดึงลงมา เอามือกดเอาไว้นะครับ จับไว้แล้วก็ดึงนะครับดึง ดึงให้ตึงนะครับ แล้วก็แทงกลับไปที่เดิมนะครับเริ่มเป็นเกสรกับดอกเลยนะครับ วางให้เรียบร้อย ม้วน1 2 3 4 5ดึงให้เรียบร้อยนะครับมือกดเอาไว้ แล้วก็ดึงนะครับ ก็จะได้เป็นดอกไม้ เริ่มเป็นดอกไม้นะครับผมนะครับ เริ่มจากดอกเล็กนะครับ ไปหาดอกใหญ่นะครับเริ่มจากด้านข้าง นะครับวางด้านข้าง 1 2 3 4 5 นะครับ ดึงให้ตึงนะครับ เอามือกดเอาไว้ นะครับ ก็แทงไปด้านข้างแทงไปด้านข้าง ครับแล้วแทงให้ดึง แล้วก็ดึงให้ดึง ก็จะได้เป็นของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับ เราเรียกว่าดอกกระหนอนนะครับ ดอกกระหนอนนะครับ เราเข็มบนผ้า แล้วก็หมุน5รอบ 1 2 3 4 5 แล้วก็ดึงให้ตึงนะครับกดเอาไว้ ครับก็จะได้เป็นดอกไม้ เราเรียกว่าดอกตัวหนอน